วัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS Microsoft Office Specialist หลักสูตร Microsoft Word เวอร์ชัน2013 ค่ะ ดิฉันพัฒนาเทศค่ะดิฉันพัฒน์สอนจำแพรค่ะ อาจารย์ประจำศูนย์สอบ MOS Certificate วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะเป็นการแนะนำบทเรียนออนไลน์นะคะซึ่งไปในรายวิชานี้ เราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างคะอาจารย์ ในรายวิชานี้นะคะเตรียมสอบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist นะคะหลักสูตร Microsoft Word 2013 นะคะ โดยผู้เรียนนะคะสามารถเรียนรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่นะคะ ซึ่งรายวิชานี้นะคะจะประกอบไปด้วยเนื้อหานะคะเป็นสี่บทเรียนนะคะโดยใช้เวลาในการเรียนประมาณ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะเนื้อหาภายในรายวิชานี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์ในรายวิชานี้นะคะ บทที่1นะคะจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบมอสเซอร์ติฟิเคตนะคะในบทที่2นะคะจะเป็นการเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Word 2013นะคะในบทเรียนที่3นะคะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ Microsoft Word 2013ต่อนะคะในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับตัวอักษรเจ้าหน้าเอกสารและการปรับแต่งเอกสารค่ะ และในบทเรียนที่4นะคะจะเป็นการเรียนรู้ Microsoft Word 2013นะคะเรื่องของตารางและการแทรกวัตถุและ สารนะคะโดยที่สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนนะคะจะมีหลายหลายรูปแบบนะคะเช่นบทเรียนที่เป็นวิดีโอนะคะบทเรียนที่เป็นเอกสารนะคะแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนนะคะแล้วก็มีฟอรัมนะคะเพื่อใช้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกันนะคะระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนหรือว่าผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยค่ะแล้วข้อนี้เหมาะสำหรับ ใบประกาศนียบัตรมอสค่ะหากผู้เรียนเรียนครบทุกหลักสูตรแล้วนะคะ จะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างคะอาจารย์สำหรับประโยชน์นะคะ ประการแรกก็คือผู้เรียนนะคะจะมีความเข้าใจในความสำคัญและก็กระบวนการสอบมอสนะคะ ประการที่ 2 ก็คือผู้เรียนสามารถใช้คำสั่งในการทำงานของชุดโปรแกรมหนึ่งตัวบทสองพันสามนะคะ ตามขอบเขตการวัดมาตรฐานของข้อสอบมอสนะคะได้อย่างถูกต้อง เรียนนะคะยังได้เรียนรู้คำศัพท์ที่นำไปใช้ในการสอบจริงด้วยค่ะสำหรับประการสุดท้ายนะคะผู้เรียนนะคะ จะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะคะจากไทยมุกตามเมื่อผู้เรียนเข้าเรียนครบทุกบทเรียน แล้วก็ผ่านการวัดตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ค่ะ ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็